Thank you. ลองอีกวิธีนะนะมันไม่หายก็นี่ก็เลยมาที่เซเว่น ซื้อตัวนี้ดูเขาบอกว่าเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแต่ไม่รู้ว่าจะฆ่าเชื้อที่มันลงไปในปอดได้หรือเปล่าผมจะลองเทดูนะครับ